ฟิลิปปินยังไม่มาไม่รู้ว่าเราต้องจัดฟีเจอร์เลยไหมยัดแม่งเลยไหมจัดเลยแล้วกันมาถ้าน้องคิมมันไม่แตะให้เราเราก็จัดฟีเจอร์ไปเลย แต่ถ้าแต่ฟีเจอร์ไม่แตะอีกก็หมดตูดนะเพื่อนก็หมดตูดอย่างเดียวนะครับผมไม่เหลืออะไรแล้ว จริงเออวายเข้าอยู่ได้อยู่เพื่อนสเก็ตเตอร์เกมนี้คือแบบถ้ามันแตกคือแตกรัวๆนะผมบอกเลยถ้ามันแตกคือแตกรัวๆแต่ถ้าไม่แตกก็คือไม่แตกเลย ถ้าแตกก็คือแบบไหลๆเลยอะเพราะมันมีแบบ มันมีไอไอหัวใจกับอะไรนะ สีทองทองอะ่ะเหมือนเป็นดาวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเออต้องงั้นหรือว่าไหลๆหน่อยเพื่อนไหลๆหน่อยกว่าจะไหลให้กูนะ นี่เนี่ยไอดาวดาวนี่มาแล้วไอดาวนี่เป็นตัวคูนะเมื่อแล้วก็มีไอหัวใจจะเป็นรอบสปินนะครับผม ถ้าได้หัวใจรัวๆนะ บอกเลยไม่จบอะไม่จบไม่สิ้นอะสปินรัวๆแบบไม่จบไม่สิ้นนะนี่มาถึงก็รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วไงร้อยห้าสิบบาทไปเอาเรื่องไม่เอาเรื่องเปิดมาดีอยู่เพื่อนเปิดมาดีอยู่ครับผมจังหวะนี้ ปิดมาดีอยู่นะทำเป็นเล่นไปอย่าเกลือนะเพื่อนนะ อย่าเกลือนะตัวแพงได้อยู่ตัวแพงได้อยู่ซื้อมาเท่าไหร่วะสามร้อยกว่าบาทซื้อมาสามร้อยกว่าบาทตอนนี้ได้มาสองร้อยกว่าบาทแล้วเพื่อนโอ้โหไหลหน่อยดิเพื่อน คือมึงมาดีอยู่แต่มึงไม่ไหลอ่ะมึงมาดีอยู่แต่มึงไม่ไหลให้กูอย่างนี้มันก็ไม่แจ๋วดิวะฮัลโหลโหเรียบร้อยขาดทุนไปซะก่อนขาดทุนในดอกแรกเลยได้มาสอองร้ยเจ็ดสิบกว่าบาทขาดทุนเป็นร้อยเพื่อนไป ไหนลองเบ็ดสามแล้วยัดฟีเจอร์ต่อเลยกัน เกมนี้มันต้องยัดฟีเจอร์เชื่อผมยัดไม่เลยอย่าไปหยองมันอย่าไปหยองนะเดี๋ยวมันก็มาใช่ผมไม่มาก็หมดแค่นั้นแหละ ไม่มาก็หมดไอเช็ดโคกนี่ไง ไม่มาก็หมดเดี๋ยวแล้วแจกเอ้ยแจ็คอะไรวะเคด้วยกับคิวแจ็คมาไงวะนี่ไงนี่มาแล้วมาแล้วดาวกับหัวใจนะ ดาวกับหัวใจอย่างละหนึ่งนะจัดไปผมบอกเลยว่า รอบนี้น่าจะนานอยู่เชื่อผมผมรู้สึกได้รอบนี้น่าจะสปินนานอยู่ และนกฮูกมาอย่างนี้ก็สวยงามเลยครับไหลๆไปเพื่อนไหลๆไปโอ้โหทั้งตัวคุณทั้งหัวใจมาแบบจังหนับนะ ทั้งตัวคุณทั้งหัวใจมาแบบจังหนับโอ้โหดูดิสปินยังสิบอยู่เลยอะคือหมุนมาสองสามรอบแล้วสปินยังสิบอยู่เลยเพราะว่าเราได้หัวใจมาหลายดวงนะเอาเรื่องครับผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาจนได้ไง รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วจังหวะนี้ได้มาซูเปอร์เมกาไปหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอ้โหเบ็ดสามมันเนี่ยเบ็ดสามมันเนี่ยทำเป็นเล่นไปเบ็ดสามนะเว้ยซื้อมาสองร้อยบาทตอนนี้ได้กำไรคืนแล้วเพื่อนตัวคูณไปคูณเก้าแล้วเอาดิ ตัวคูณก็ไปคูณ 10 แล้วจังหนักจัดเลยบอกเลย เอาเรื่องครับผมมามาดีจัดจัดเพื่อนมาดีจัดจัดครับผมจังหวะนี้นะแจ็คฟอสมาดีจัดอย่าเพิ่งหยุดเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดตอนนี้ได้กำไรแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่ได้กำไรตอนนี้เท่าทุนอยู่ ตอนนี้เท่าทุนแล้วเออแล้วจังหวะนี้แหละได้กำไรแล้วเรียบร้อยเพื่อนได้กำไรแล้วเรียบร้อยนะพนาคูณ 12 ไปหมับเข้าให้ดอกนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตดิครับ รออะไรก้อนใหญ่ก้อนโตดิครับโอ้มาดีจริงว่ะ ใจฟอนมาดีจริงว่ะซูเปอร์ไม่กร้ออห้าสิบเอ็ดบาทเล้วยมันโอ้โหเรียบร้อยได้ คือเรียบร้อยนะไอติดลบร้อยเมื่อกี้อะได้คือละเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องโอ้โหเอาขึ้นในเบ็ดสามอะคิดดูนะ ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะครับเมื่อน่าสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะครับเพื่อนย้ำว่าเมนที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนนะสปินสุดท้ายแล้วมาสปินสุดท้ายจะหมดกองหรือยังเอ่ยยังได้อยู่ไหมสปินสุดท้าย หมดกอกซะก่อนแต่ยังได้อยู่นิดนึงก็ยังดีได้อยู่นิดนึงก็ยังดีนะผมยังก้อนโตอยู่61บาทเอาเรื่องว่ะถือว่ามาดีเมื่อถือว่ามาดีนะแต่ไป482 บาทเลยนะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ ไปขอญาตเลยนะขอญาตไปแก้มือเบ็ดห้ากันสักหน่อยดีกว่าขอญาตแก้มือฟีเจอร์เบ็ดห้ากันสักหน่อยดีกว่าเมื่อกี้มันทำผมไว้แสบรอบที่แล้วมันทำผมไว้แสบเลยฟีเจอร์เบ็ดห้านะติดลบไปร้อยหนึ่งไงเช็ดโคกเอ้ยมารอบนี้มาเอาคืนรอบนี้มาเอาคืนของจริงละจัดมาครับผมโหนกฮูกนกฮูก ขาดไปช่องหนึ่งเสียดาย ไม่อย่างน้อยมันจะได้เก็บตัวคูณด้วยนะเพื่อนถ้ามันแบบไหลอะแต่มันไม่ไหลเลยมันเก็บตัวคูณไม่ได้ไงประเด็นเออมันต้องอย่างนั้นดีวะมันต้องอย่างนั้นดีวะหัวใจมาพร้อมดาวเนี่ยเอาเรื่องไว้ไป ไหลต่อเพื่อน ไหลกันต่อยายุดยายอนสวยงาม ไหลกันต่อยายุดยายอนไหลแบบนั้นแลวเรื่องวาหูเลยได้หัวใจมารัวๆแล้วได้หัวใจมารัวๆแบบนี้บอกเลยว่าจังหนับครับผมโอ้โห วิยาวไปยาวไปยาวไปยาวไปน่าจะกำไรเน้นๆแล้วแหละผมว่าน่าจะกำไรเน้นๆแล้วแหละจังหวะนี้คูณ 9 อ่ะหมับเขาให้ไปรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอน ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนนะ จังหวะนี้หูไม่กล้าไป 189บเาทครับผม มาโคตรดีเพื่อนมาโคตรดีบอกเลยบอกเลยว่าแจ็คฟอนมาดีจัดไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นแต่พูดจริงไงไม่ได้พูดเล่นแต่พูดจริงไง นั่นแหละหแล้วดูมันไหลมันแล้วดูมันไหลดิคือไม่ไหลดีจัดแต่เช็ดเค สวยงามมันไม่ได้วายเนี่ยมันได้แบบไม่ไม่วายกับหัวใจก็วายกับดาวนะโคตรแจ่มโคตรแหลมครับผมโคตรแจ่มโคตรแหลมนะดูดิโอ้โหสปินผมยังอยู่ที่สิบอยู่เลยอะแบบสปินผมยังไม่ลดจากสิบเลยอะเพื่อนแม่งได้ดาวเอ้ยได้หัวใจรัวๆได้ดาวกับหัวใจรัวๆเลยนะโคตรตึงว่ะโหน่าจะหมุนกันยาวนะสปินนี้น่าจะหมุนกันยาวถ้าผมได้กำไรแล้วเรียบร้อยจังหวะเนี้ยแล้วจังหวะนี้คือได้กำไรเรียบร้อยแล้วอะโอ้โห ซื้อไป 370กว่าตอนนี้ไป400กว่าแล้วเพื่อนเอาเรื่องจัดครับผม บอกได้เลยว่าเอาเรื่องจัดจัดแล้วดูมันหูตัวแพงตัวแพงแต่งนี้ก็จังหนับดีตัวแพงแต่งนี้ก็จังหนับดีครับ ผมก้อนใหญ่ก้อนโตไม่กลับไป247บาท ยาวไปยาวไปเหลืออีก8สปินยาวๆนะเพื่อนนะเหลืออีก8สปินเหลือ7แล้วมา ขออีกหน่อยเพื่อนขออีกหน่อย ขออีกหน่อยอย่าเพิ่งเงียบ อย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงาขออีกนิดนึงมาชิบหายอะไรกูชมไม่ได้เลยพีจี พี่จีนี่ชมไม่ได้เท่าไหร่นี่ไงละไม้คาถาตัวแพงซะด้วยละไม้คาถาตัวแพงซะด้วย จัดมาดิครับโอ้โหดาวมารัวๆดาวมาพร้อมกับวายซะด้วยจับไปดิจับไปดีไหลๆไปเพื่อนโอ้โหดาวมาเต็มเลยดาวมาเต็มท้องฟ้าเลยจังหวะนี้คูณ19ไปแล้วแล้วหมับเขาให้ไปก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกแล้วเพื่อนก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาซูเปอร์ไม่กลับไป 503บาทเช็ดเค มาดีจริงว่ะโอ้โหแจ็คฟอร์ดโคตรเดือดนะเพื่อนนะแบบไอเกม 3 ช่องแบบเนี้ยแบบ คือถ้ามันแตกแล้วมันแตกดีโคตรเลยนะ แต่ถ้ามันไม่แตกมันก็คือไม่แตกเลยนะ ผมบอกเลยไอเกมแบบมีแค่สามช่องสี่ช่องอย่างเงี้ยไอเกมช่องน้อยๆเนี่ยถ้ามันแตกดีมันก็แตกดีโคตรแบบโคตรโคตรอ่ะเหมือนในเกมวัวเกมหนึ่งไอเกมควายบัฟฟาโลวินเออเกมนั้นก็แตกดีเหมือนกันนะเพืานนะถ้ามันแตกนะ มาแต่เป็นสุดท้ายว่าไงครับผมหมดกล่องแล้วเหรอ อย่างได้อยู่อย่างได้อยู่ยาวไปแล้วตัวแพงซะด้วยไงแล้วดอกสุดท้ายยังตัวแพงอยู่ไงดอกสุดท้ายยังตัวแพงแล้วดูตัวคูณนี่ ตัวคูณคูณยี่สิบสองยี่สิบสามไปแล้วเพื่อนโอ้โหโอ้โหแล้วไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะแล้วมันไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะเพื่อนโคตรเดือดโคตรตึงบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรตึงของดอกนี้หมาพ่อให้คูณยี่ห้าเช็ดเคดอกนี้เท่าไหร่วะเนี่ยดอกนี้เท่าไหร่วะเนี่ยซุปเปอร์ไม่กาแปดร้อยห้าสิบบาท ไปจะเป็นตัวทนาของจริงแล้วรอบนี้จะเป็นตัวทนาของจริงแล้วไม่ใช่ได้หัวใจไม่อีกนะเออเรียบร้อยหมดกอกไปแล้วนะมันหมดกอกไปในที่เรียบร้อยนะครับผม แตกไปทั้งหมด2,243 บาทชิดโคกโคตรเอาเมื่อนะ โอเค วันนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ผมเมื่อถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเช่นเคยด้วยนะครับผมหรือใครตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ มีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะเพื่อนอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม